องค์หญิง เอาอีกสิบสามครั้งแล้วเนี่อไม่เข้าอะไรเลย เอาสแคตเตอร์ว่าไง อีกสักรั้นอู้มาจ้ามาจ้า คำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับผมนะ วันนี้ก็พบกับไอฮัมแลอีกเช่นเคยนะครับนะ กับเกมของค่ายพีจีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพับผมก็จะพาเพื่อนๆแหมลิ้นพันกันเจ้าผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม My Dust Fortune นะเพื่อนๆนะเป็นเกมใหม่ของค่ายพีจีอีกหนึ่งเกมนะครับผมมาครับ เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านพวกอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆกับอัตราค่าใช้จ่ายเงินรางวัลต่าง ๆของตัวเกมกันเพิ่มเติมได้นะครับ ผมผมวันนี้ผมก็จะไปเล่นเลยนะครับเพื่อนๆนะมาไปสักสิบเปิดเพื่อนๆเปิดแรกเงียบ สองเงียบมาเออเคียมาเอ มาหนึ่งชุด ขอคิวคิวไหมเออองุ่นอีก นิดเดียวนะองุ่นได้เลยนะเนี่ยมาอีกสิ แหม เอาคิวมา แหม มาอีกนิดเดียวนันเพื่อนนะ เอาโตหมดแล้ว ไปห้าสิบเงินเพื่อนสามสิบเปิดไป มารุนกันเพื่อนคิวมาเออนี่เจ็บเลย เอาเอาเอาเอาเอาเอาไว้ไงช็อตนี้เอาไปดิหุนหกไป ครับผม เออไปอีกเออเพื่อนเลย ช็อตนี้เต็มคาราเบลครับผม หมดไปเกือบครึ่งช่องเลยครับผมช็อตนี้อังุ่นไม่เออพระราชาช็อตนี้บวกไปเท่าไหร่ครับผมบวกไปเท่าไหร่เพื่อนๆเอ้ยมาชมกันเท่าไหร่ครับ4,730ครับเพื่อนๆเอ้ยไปกันต่อครับไปกันต่อมาอีกสีมาอีกขอแบบชุดใหญ่ๆไฟกระพริบแบบเมื่อกี้แบบเต็มคาราเบลได้หรือเปล่า ไอหำแร่ขอละ มาให้ไอหำหน่อย แหมไม่เข้าเลย มาหน่อยเถอะมาหน่อยองหญิง เอาอีกสิบสามครั้งแล้วเนี่ยไม่เข้าอะไรเลย เอาสแคตเตอร์ว่าไง อีกสักอันอู้มาจ้ามาจ้าขออีกสักอันได้หรือเปล่า อีกสักอันโอวิ่งเลยเฉยเลยแม่นะ แต่ไม่เป็นไรครับ ผมได้ฟรีสปินมาแล้ว8ครั้งเพื่อนไปกันเลย มาครับ เปิดแรกมาเอาไดเคมาแถวยาวๆไปดิขอคิวกลางคิวแถวกลางไม่ต่อเนื่องนะเอามาโอเคมา เอมาอีกเอไม่เชื่อมเลยนะถ่ายเอาหูมาดีครับอย่างนี้ เออมาคูณสี่แต่คูเป็นคูณห้าครับผมมาอีกไหมอือได้ฝีตะปินเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ครั้งครับผมไปมาืฝีสปินมาไม่เข้าเลยเพื่อนเออมามามาได้เชื่อมมาแล้วคูณแปดไปเออแหมเสียดายเคไม่ต่อนะ อาเคียตอนนี่ยิบเอา คิวมาโอ้โหเอาดีเพื่อนๆอย่างนี้ เอาดีครับผมเอามาได้เพิ่มความมาอีก เอาฟรีในฟรีได้เพิ่มมาอีกเอาดีเอาลงมาหีบสมบัติไปดิเสียดายเพื่อนไหมต่อนะ อีกแปดร้อยสี่แปดร้อยอีกแปดร้อยกว่ากว่านะเพื่อนเมื่อกี้ มาอีกสักช็อต อีกสักช็อตมาแล้วครับผม ขอได้ดังใจ ขอได้คูณสิบแปดไปดิเออมาสองพันอู้มาอีกเอมาอีกไม่ต่อให้เลยเมื่อกี้ มาอีกสองพันครับผมไปไป อีกสี่ครั้งครับผม ขอเต็มคาราเบลเขาแบบเต็มคาราเบลคิวมาโอ้โหองุ่นมาโอเอไปครับผมคิวไปด้วยขอองยิงมาสิ โอ้ฟีสปินเพิ่มมาอีกครับผมฟีสปินเพิ่มมาอีกสี่เพื่อนๆเลไปยาวๆอย่างนี้มาอีกจะมาอีกไหมไม่มานะไหนมาให้หน่อยเดียว มามาขอหน่อยจะหมดอยู่แล้ว ไม่เข้าอีกครั้งสุดท้ายเพื่อนๆเออมา มันต้องอย่างนี้ เออ โอ้โห ดูเพื่อนๆดู ดู ดูือกนี้ดู มาเอมาเชื่อมอีกครับผมอือออนั่นแหละต้องได้อย่างนี้เออนั่นแหละแตกหมื่นไปแล้วครับผม ตอนนี้แตกหมื่นไปแล้วเพื่อนเออคูณสิบสามไหมอือนี่ก็เต็มคาราเบลเพื่อนๆเลยอีกสามพันหกร้อยสี่สิบห้าครับเบ็ดเสร็จฟรีสปินดอกนี้มาเท่าไหร่ 10ปีสปรินชุดนี้หมเจ7,957นั้นรับรางวัลก้อนโตไปเลยมาอืมมามาอีกไหมอืมโอ้ยเพื่อนๆดูช็อตนี้เต็มคาราเบลหมดช่องหมดช่องให้โอ้โหมาอีกนี่เกี่ยวเพื่อนๆเลยจะได้สองหมื่นอยู่แล้วเชียว มามาขออีกหน่อย ขอสองหมื่นเออขอสองหมื่นอีกสี่พันเออคูณสามไป ไม่ไม่เอออังุ่นมาตัวเชื่อปื้อมันต้องอย่างนี้ อืมเรียบร้อยเพื่อนเลย อย่างนี้ มีสิทธิ์แตกเรียบร้อยครับสองหมื่นแล้ว ครับผม เรียบร้อยเพื่อนๆเลย สบายใจแล้วครับผม คูณไปสิบสามอีกเออสแคปเตอร์เหลือีอันเดียวนะเพื่อนนะ 4,560 ครับผม ไปกันต่อ ไปกันต่อมาอีกไหมอีก5ครั้งครับผมเออมาเคมาอืมคิวมา หยิบสมบัติอืมไม่ถึงนะ ไม่ถึง อีกสองครั้งครับผม ฮึบอืมเอมา อืม ครั้งสุดท้าย ครับเพื่อน ๆ มาโอ้หีบสมบัติไปดิได้อะไรอีกโอเคครับผม ผมพอเลยแล้วกันนะเพื่อนๆนะ ตอนนี้ก็บวกมา 2514เพื่อนๆนะหลีหน้าเลยแล้วก็ผมหลีหน้ารับถอนเลยครับ 20,000นะเพื่อนๆนะ ถอนไปสิครับผมอ่าแล้วครับผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆไหนมาเล่นตามนะครับ